ผมพกทุนมา1,199 บาทนะเพื่อนนะวันนี้มาลุยกันเลยครับผมจัดเบ็ดสักเอ่อเท่าไหร่ดี สักเก้าแล้วกันนะเพื่อนนะไหน ๆ ก็ลงท้ายด้วยเก้าอย่างนี้แล้วจัดไปดิไปครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะ ขอจำแจม อย่างเงี้ยน้ำเต้ามาดีหลายๆ หรือไอ้นี่หลายๆโอ้โหมาดีเลย หลาย ๆ กันนิดสักนิดไม่งั้นไม่ได้หรอวะขอแบบจำๆดำๆว้าวเหมือนไอ้หวายโคสเตอร์เมื่อวานเลยนะเมื่อวานหวายโคสเตอร์แจกดีจริงเพื่อน แบบโคตรแจ่มโคตรแหลมโคตรว้าวเออ มาหน่อยมาหน่อยอย่างนี้ไม่สวยแล้ว อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้ว อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ไรเช็ดโคปาขอยักขยับเบ็ดดีกว่าไปสักเออสามสิบละกันเมื่อสักสามสิบดีกว่ามาจัดเลย เบ็ดก้าวแม่งไม่แตกเลยหูเมื่อกี้ เมื่อกี้ทรงไม่ดีเลย อย่าบอกนะว่าไป30 ก็ส่งพอกันอะส่งพอกันเลยวะเนี่ยฮัลโหลเห็นแววไม่ค่อยดิบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจังหวะเออจีมาแล้วไหลหรือเปล่าไหลไหลไปดิไหลไหลไปดิไหลไหลไปด้วยกุ้งแล้วเอเอว่าไงเอผมเห็นเอเต็มกราฟเลยจังหวะนี้เอว่าไงเอโอ้โหเอไม่มาว่ะ สวยเต็มกราฟให้ผมดอกนี้แต่เป็นเป็นตัวเบาทั้งนั้นเลย และปูมาต่อสวยๆงามๆตัวแพงนะครับผม แล้วมันก็ไม่ค่อยจะไหลให้ผมเลยเนี่ยเพื่อนนะมันไหลนิดเดียวเองอะ่ะขอแบบคอมโบต่ออย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ได้ปะล่ะโหลคอมโบรัวๆอะไรเงี้ยเคด้วยเคด้วยโอ้โหเคด้วยช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นไหลนะโอ้โหแล้วกุ้งมาเต็มกราฟไปดอกนี้ไหลหรือเปล่าไหลต่อดีไหลต่อดีรออะไรอ่ะไหลต่อด้วยเจผมไปไงต่อจังหวะนี้ไปยังไงต่อยังได้โอ้โห ได้แล้ว มันมันไหลยากไหลเย็นทำไมมันไหลยากไหลเย็นจังวะโหลเคด้วยเคด้วยเคด้วยไม่มาไอ้หวยตัวเขียวก็ไม่มาช่องแรกอีก เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยฮัลโหลเออจังหวะนี้ฟีสปินสปินแล้วสองตัวขอหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกโอ้โหยังไม่นาแต่ยังได้ลุ้นกันต่อ ยังไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันต่อผมมามาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วขอหน่อยฮึบฮึบฮึบโอ้โหไม่มีเลยวะทำจริง มันจะไม่มาเลยเหรอ เห็นแววไหมค่อเออแล้วฟิลิปินมาฟิลิปินฟิลิปินมาจัดมาดิยังไม่มาอีกโอ้โหไม่ไหวแล้วไปเป็ดห้าสิบเลยเบ็ดหนักๆไปเลย ไม่แตกให้มันรู้ไปไม่แตกให้มันรู้ไปครับผมเออมาดิมาดิปลาว่าไงปลาปลาปลาช่องแรกไม่เข้าอีไอเช็ดโคกไอเช็ดโคกแม่งไหลยากไหลโอ้แล้วฟิตปินมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วจริงจังหวะนี้แม่งต้องมาเพื่อนขอเถอะขอเถอะว่าเพื่อนขอเถอะว่าจัดมาดิ จะมาดิเออสวยงามครับผมได้มาแล้วนะมาสี่เปียสี่ตัวยิ่งดีเลยสี่ตัวยิ่งดีโอ้โหจะได้มาสามตัวเดี๋ยวได้ลุ้นกันอีกได้ลุ้นอีกนิดนึงจัดมาโอเคไม่เป็นไรสามตัวก็สามตัววะสามตัวก็สามตัวกูยอมแล้วกูยอมแล้วนะเพื่อนนะยังไม่ได้จริงว่ะขอจำจำแหลมแหลมนะ ขอจำจำแหลมแหลมนะ ไม่เอาแบบเกลือนะ กุ้งว่าไงกุ้งกุ้งไหลหรือเปล่ากุ้งกุ้งไม่มาตะเคมา เออกุ้งมาดอกนี่แทนกุ้งกับปลา กุ้งกับปลาแล้วไปไงต่อน้ำเต้าน้ำเต้ามา น้ำเต้าน้ำเต้าช่องแรกว่าไง น้ำเต้าช่องแรกว่าไงเต็มกราฟเลยนะ เต็มกราฟเลยนะน้ำเต้านะ เออ โอ้โห ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่น้ำเต้านี่หว่าตัวน้ำตัวคิวไม่ไงเต็มกราฟไปแล้วนะเสียดาย เสียดายแอบเสียดายนิดนึงไม่เป็นไรผมลุยกันต่อ ลุยกันต่อแบบสวยๆ ลุยกันต่อสวยๆไหลๆไปดิไหลๆหรือเปล่าไหลๆไปดิครับสวยงามสวยงามอารามแท้เลยตะลึงไปกันต่อมาหูไม่ไปแล้ว ตัวคูณ8ไปแล้วนะจังหวะในตัวคูณ8ไปแล้วนะผมสวยขึ้นกราบไปดอกนี้แล้วไงต่อไหลหรือเปล่าขอไหลๆขอแบบไหลๆสวยๆงามๆหูแล้วไปไงต่อครับผมจังหวะนี้ จังหวะนี้เอมาต่อว่ะเอมาต่ออย่างต่อเนื่องเอมาต่ออย่างต่อเนื่องตัวคูณ10กว่าไปแล้ว ตัวคูณ11ไปแล้วยังแต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็ยังไม่มานะเพราะเราเล่นเบ็ดหนักมันจะแตกแบบแตกหนักนิดนึงจัดมาจัดมาโอ้โหหมดแล้วหรอยงยังไม่หมดยังไม่หมดยังได้ลุ้นกัน ต่อเพื่อน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 ปึ๊บโอ้โห มันจะไม่แตกเลยเหรอ ถามจริง มันจะไม่แตกเลยเหรอเพื่อนเออ มาหน่อยดีว่า กุ้ง กุ้ง ช่องอะไรมากุ้งกุ้งไม่หมาย ตัวเขียวตัวอื่นมาแทนในเช็ดคกสวยขึ้นกราไปผมไหลไหลไหลไหลน้อยโอ้โหไม่ไหล เออตัวเบาว่ะแม่งมีแต่ตัวเบาๆนะเพื่อนนะ ตัวหนักๆมาหน่อยตัวหนักๆมาหน่อยน้ำเต้าปูปลาฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์เข้าอยู่แล้วผมว่าจังหวะนี้เข้าอยู่แล้วแหละจัดไปดิโอ้โหมันจะเลื่อนหมดเออนึกว่ามันจะเลื่อนไหลลงหมดเลยมันเกินไปนะเมื่อกี้สามตัวก็ยังดีสามตัวก็ยังดีรอบนี้ขอดีๆกว่าเมื่อกี้หน่อยนะเมื่อกี้ก็มาดีแล้วแต่รอบนี้ขอดีกว่าได้ปะล่ะเออมาถึงก็แตกไปเลยแล้วไหลหรือเปล่าจังหวะนี้ไหลหรือเปล่า ำไมมันไหลยากจังวะ ผมงุดหงิดแบบเพื่อน มันไหลยากจัดอะกุ้งมากุ้ง กุ้งต้องอย่างเงี้ยมันต้องไหลๆอย่างเงี้ยถึงจะมันมันต้องไหลๆอย่างเงี้เพื่อนเออ เอาเรื่องผมเอาเรื่องว่ะ ช็อตนี้เอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่องเอาชายเอาเรื่องเอาชายเอาเรื่องไป ลุยไหลๆไปไหลๆไปต่อยต่อเนื่องไหลๆไปต่อโอ้ยยังได้อยู่ว่ะ ยังได้อยู่ว่ะเพื่อน สวยจัดๆบอกได้เลยว่า สวยจัดๆครับผมมาให้ต่อโอ้ยกำลังมาดีแร้งมันก็ใหญ่ก็โตยังไม่มาเหรอเนี่ยถามจริง โอ้โหไม่คอมโบขนาดนี้ รางวันก้อนโตยังไม่มาก้อนโตมายากจัดเลยวันนี้ เออ แต่มาดีละ ส่งมาดีละ คูณสิบกว่าไปแล้ว ของคูณสิบกว่าไปแล้วค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยแล้ว กันนะ โอ้แล้วเอมาต่อ แล้วไปไงต่อ แล้วไปไงต่อได้อยู่ไหม ได้อยู่ไหมสักก่อนเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่สวย เอาหน่อย เอาหน่อย เอาหน่อยโอ้โหหมดกอกแล้วว่ะ หมดกอกไวจัดได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเพื่อน ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผม ไป ไปเบ็ดร้อยเลยลุยดีๆนะเบ็ดร้อยดีๆนะเบ็ดร้อยเออเบ็ดร้อยเข้าฟีสปินดีเบ็ดร้อยเข้าฟีสปินไปดีจัดไม้หนึ่งตัวขอยหนึ่งตัวขอยหนึ่งตัวโอ้โหไม่ไหลลงอีกไม่ไหลลงอีกจะมาไหมไม่มาจริงหรอถามจริงโอ้โหไม่ยังไม่มาโอ้โหแต่เต็มกราฟไปเพื่อนยังได้ลุ้นกันต่อยังได้ลุ้นกันต่อมาจัดมาจัดมาฟีสปินมาเถอะเพื่อนขออีกตัวเดียวเนี่ยฮัลโหลฮึบปึบ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ไม่มาเลยถามจริง อะไรกันครับเนี่ยโอ้ดีอยากให้ลุ้นกันต่อยได้ลุ้นกันอีกมามาเถอะเพื่อนโอ้โหไม่ให้ลุ้นกันต่อยต่อเนื่องเลยเพื่อนไม่ให้ลุ้นกันต่อยต่อเนื่องจริงๆนะโหจังหวะนี้คือมันจะแกงผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแกงหม้อใหญ่หม้อโตเลย บอกได้เลยว่าแกงหม้อใหญ่หม้อโตแม่งเออให้กูลุ้นตั้งสองรอบแม่งควรจะมาเพื่อนแต่แม่งไม่มาว่ะเออมาอย่างนี้ก็ดีหน่อยปลาปลาช่องแรกมาปลา าไม่เข้าแต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตไป 2,100 บาทโอ้โหก้อนแรกของวันเลยเนี่ยเพื่อนแต่ตั้งนานเพิ่งมาแล้วปีตะปินมาอีกแล้วจัดมาเถอะ สักทีสักทีเออโหยึกยักยึกยักอยู่ได้เล่นตัวอยู่ได้แล้วนะแม่งเล่นตัวตั้งนานในฟิตปินเนี่ยมาจัดสักหน่อย เออ มันต้องอย่างงั้นนะผมแล้วปลาช่องแรกว่าไงปลามาปลา ปลาโอ้ปลาไม่มา กุ้งมาแทนปลาไม่มากุ้งมาแทนแล้วปลามาต่อไหมปลาไม่มาแล้ว สวยน้ำเต้าอุ้ยเต็มกราผมดอกนี้ดอกนี้เต็มกราไป แล้วไหลๆซะด้วยแล้วไหลๆซะด้วยมาว่ะมาว่ะมาว่ะตรงมาดีว่ะ เออมาอีกแล้วขึ้นกราฟไปผมดอกนี้ไหลต่อเปล่าไหลต่อหรือเปล่าไหลไหลไปดีไหลไหลอย่างนี้ค่อยคุยกันได้เลยไหลไหลอย่างนี้บอกเลยว่าแจมไหลอย่างนี้บอกเลยว่าแจมนะ ดีๆ นะเพื่อนขอดีๆนะเบ็ดร้อยนะ ขอแบบตุ้มเดียวเป็นหมื่นอะไรเงี้ยได้ป่ะเพื่อน ตุ้มเดียวแต่เป็นหมื่นอะไรเงี้ยสวยเออตุ้มๆแบบเนี้ยตุ้มๆเนี้ยผมยังชอบโอ้โหแต่มันไม่ไหลบ้างมันมันไหลยากไหลเย็นไหลยากไหลเย็นจังวะเออไหลๆนะเพื่อนไหลๆนะขอร้องขอร้องเออมันต้องอย่างนั้นไหลๆไปต่อไหลๆไปต่อว่าจังไหนว่าจังไหนสวยกุ้งกุ้งกุ้งมาปลามาปลาได้น้ำเต้าก็ได้มาน้ำเต้าไม่ใช่ช่องนั้นนี่เพื่อนช่องสามดิฮัลโหล